สวัสดีค่ะ วันนี้เป็นการเรียนอัศวินออนไลน์วันที่ 10 แล้วนะคะ วันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่สนุกมากๆค่ะ แล้วก็เผชิญมากๆค่ะ ง่วงนอนไปหมดเลยค่ะ แต่ไม่เป็นไรค่ะ ทุกอย่างเราก็รับมือจัดการนะคะ ค่ะวันนี้นะคะแอนได้เรื่องของการเป็นปรมาจารย์การเป็นปรมาจารย์เป็นยังไงนะคะ เอาแบบนี้ก่อนค่ะง่ายๆ ก็คือว่าปกติค่ะ เรา แทบจะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายใช่ไหมคะ แล้วอยู่ๆมาเราก็อยากจะลุกขึ้นมาออกกำลังกาย พอเราไปออกกำลังกายร่างกายเราก็จะปวดเมื่อยอ่อนล้าเพีย เพราะว่ากล้ามเนื้อเราอะค่ะ มันอ่อนแรง มันไม่เคยได้ถูกฝึกฝนไม่เคยได้แบบฟิตเพื่อให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรง แต่เมื่อไหร่ที่เราออกกำลังกายไปแบบต่อเนื่องต่อเนื่องค่ะ วันหนึ่งร่างกายเราก็จะแข็งแรงฟิตเปี้ย วันนั้นแหละค่ะ เรียกว่าเราได้กล้ามเนื้อ เหมือนกันเลยค่ะ การเรียนอัศวินออนไลน์ไม่ต่างกันเลยค่ะ การเรียนในโลกของออนไลน์เราต้องเรียนรู้และฝึกฝนลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้ได้เป็นปรมาจารย์ แต่ก่อนที่จะเป็นปรมาจารย์นะคะ เราต้องผ่านกระบวนการความคิดหลาย ๆ อย่างหนึ่งเราจจะต้องมีความคิดกังวลสงสัยเกี่ยวกับตัวเองว่า เรามาทำอะไรที่นี่ มันถูกที่หรือเปล่าสอง เราจะต้องมีข้อสงสัยจากคนในชีวิตเรา ว่าที่เราไปอยู่ทุกวันนี้เสียเวลาหรือเปล่า มันจะเป็นไปได้หรือเปล่า โดนหลอกหรือเปล่าฮ่าเป็นไงคะ 3. มันก็ยังจะมีเสียงในหัวของเราและบนความคิดของเราว่า เอ๊ะหรือเราจะไปแยกทำเองดีกว่า เราจะไม่ได้ต้องไม่เสียส่วนแบ่งกับใคร ใช่ไหมคะ มันเป็นแบบนั้นเลยค่ะ อะไรอะไรเราก็จะต้องผ่านมันไปให้ได้ เพื่อรับมือจัดการ เราถึงจะเป็นปรมาจารย์ในทุกๆด้านได้ค่ะ สุดยอดเลยใช่ไหมคะอ่างั้นทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของออนไลน์บ้าง วันนี้ทำอะไรบ้างะคะ วันนี้ให้ฝึกประกาศขายของด้วยมือถือแบบง่ายๆ และรวดเร็ว วิธีการก็คือ 1. โหลดเว็บขายดีขึ้นมานะคะ ด้วยมือถือ แล้วก็เลือกสินค้าที่เราต้องการจะโพสต์ขาย ถ่ายรูปสัก 3-4 รูป ให้มันดูชัดๆ และให้เขาเห็นว่ามันเป็นรูปภาพของอะไร เสร็จแล้วเราก็เข้าไปในเว็บขายดี เข้าไปแอดรูป แล้วก็เขียนรายการสินค้า เลือกหมวดหมู่อธิบายว่าสิ่งของคืออะไร ราคาเท่าไหร่ มีรายละเอียด เพิ่มเติมไหมค่าจัดส่งเป็นยังไง เสร็จแล้วเราก็เลือกที่อยู่ที่เราอยู่ว่าอยู่ที่ไหนใส่เบอร์โทรศัพท์ ให้ชัดเจน แล้วเราก็คลิกยืนยัน ก่อนที่ยืนยันเนี่ยมันจะไม่ให้เราเลือกอีกนิดนึงนะคะว่าเป็นของใหม่หรือของเก่า แล้วเราก็กดบันทึกเป็นไงคะง่ายไหมคะ แต่อีกนิดนึงนะคะมีอีกนิดนึงเราจะต้องรอ ให้ทางเว็บอนุมัติสิ่งที่เราไปโพสต์ก่อน ว่ามันถูกต้องตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของเขาไหม ถ้ามันถูกต้องและผ่านเขาก็จะมีเมลมาหาเราว่าโพสต์ที่เราประกาศขายของเนี่ยค่ะผ่านแล้ว นั่นก็หมายถึงว่าสินค้าที่เราโพสต์ จะเข้าไปอยู่ในเว็บของขายดีเรียบร้อย เราก็ต้องนั่งรอนะคะ รอว่าจะมีใคร เข้ามาทักเราบ้างเพื่อที่จะซื้อสินค้าเราไป ตอนนี้แหละค่ะที่มันตื่นเต้นเราจะทำยังไง ให้คนที่เข้ามาทักเรา เขาได้สินค้าไปอย่างที่เขามีความสุข แล้วเขาได้ถึงคุณค่าในการได้สินค้าชิ้นนั้น ตรงนี้นะคะ มันท้าทายมากๆเลยค่ะ ลองดูนะคะว่าเราทำแบบนี้ มันต้องสำเร็จอย่างที่อาจารย์ว่าแน่ ๆ เลยค่ะ เพราะนี่ค่ะ คือการฝึกฝนให้เราลงมือทำในแบบที่ได้เรียนรู้จริงๆ แล้วฝึกจริงๆ แล้วลองมาติดตามผลลัพธ์กันนะคะ ค่ะ มันดีมากๆ ใช่ไหมคะแอนแอนว่ามันดีมาก ๆ เลยค่ะ ถ้าชอบกดไลค์นะคะ ถ้ารักกดแชร์หลงไหลกดกด subscribe ที่ YouTube Channel ใครๆก็ขายได้ มันง่ายแบบนั้นเลยค่ะ หรือ โทรมาคุยก็ได้นะคะ 0949296356 ค่ะ หรือ ทักไลน์มาก็ได้ค่ะสำหรับคนที่เขินแมที่ไลน์ ID a n d i n นนสิทธิ์ค่ะ แล้วมาดูว่าสาวน้อยอายุเกือบ 50 จะประสบความสำเร็จในการขายออนไลน์ได้หรือเปล่าค่ะ อย่าลืมนะคะ ติดตามชมกัน ใครๆก็ขายได้ มันง่ายแบบนั้นเลยค่ะ สวัสดีค่ะ